สวัสดีค่ะ บทที่ 2 เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง การเปิดร้านค้าออนไลน์ พร้อมขายสินค้าได้ทันที โดยในบทเรียนนี้ ผู้สอนจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์โดยในคอร์สนี้ ผู้สอนจะเลือกใช้เว็บไซต์ผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ คือเว็บไซต์ lnwshop.com หรืออ่านว่า tapeshop.com นะคะ โดยเริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ แล้วจึงจะสมัครการเปิดร้านค้า หลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว สามารถเปิดร้านค้าได้หลาย ๆ ร้านก็ได้นะคะ โดยผู้สอนจะเริ่มตั้งแต่ การจัดการหน้าร้านหรือการตกแต่งร้าน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความน่าสนใจ หลังจากนั้นจะแนะนำในส่วนของการจัดการหลังร้าน ตั้งแต่การจัดการหมวดหมู่สินค้า รายละเอียดสินค้า วิธีการชำระเงิน วิธีการขนส่ง การจัดการรายการคำสั่งซื้อ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจดโดเมนเนมให้กับเว็บไซต์ และการนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยในบทเรียนนี้ผู้สอนจะใช้กรณีศึกษาจริง โดยได้รับความร่วมมือ และได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอนยางพาราคลองโอม อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้สอนจะสาธิตแนะนำแต่ละขั้นตอนตามลำดับอย่างเข้าใจง่าย โดยผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ